สวัสดีครับก็มารายงานผลให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกที่สนับสนุนโครงการนี้ให้ทราบก็วันนี้ก็นั่งทำไลเบลสาย แต่ว่าหลักๆเนี่ยมันคือบอร์ดจีฟเนี่ย มันก็คือเรียกว่า PCM PCM ย่อมาจาก Power Train Control Module นะครับก็ในวงจรนี้คือที่ผมได้มาจากคู่มือสวิตอันนี้เป็นวงจร ค่อนข้างดีแต่เสียดายมันเล็กไปหน่อยเดี๋ยวผมต้องหาทางขยายให้มันใหญ่เพราะเราตามไม่ดี แต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ ประเด็นอยู่ตรงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าขั้นแรกบอร์ด PCM เนี่ยมันฟังก์ชันที่ 1 ทำงานได้คือภาคจ่ายไฟภาคจ่ายไฟคือเราต้องมีไฟจากรถยนต์อันี้เราก็มาดูกล่องเนี่ยเราก็จะมีตำแหน่งของคอนเน็ชันต่างๆนะครับ อันนี้ก็ล่งไล่คอนเนคชันแต่ว่าโชคดีมากเลย มีเพื่อนสมาชิกส่ง ตัวนี้มาให้ต้องขอบพระคุณ ผมจำไม่ได้ว่าใคร ส่งมาพร้อมกับกล่องที่เก่าๆซึ่งผมมีเพียบเลยตอนนี้เต็มไปหมดเลยครับ กล่องเก่าๆก็รุ่นไหนก็มันก็ไม่รู้แต่ว่า รุ่นนี้ได้ผ่านการเปลี่ยนซีมาแล้ว ผมก็เลยรู้ว่าพอเปลี่ยนซีมาปุ๊บเนี่ยคือซีเนี่ยมันอยู่ข้างๆเรกูเลเตอร์ก็คือตัวที่แปลงไฟ หลักๆของบอร์ดที่เราเห็น คือไม่รู้ว่านี่เป็นสัญชาตญาณช่างนะ ว่าระบบของเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่เราใช้ในรถเนี่ย ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยมันใช้ไฟนะครับให้ดูชัดๆ เนี่ย ไฟที่มันใช้เนี่ยมันเป็นไฟ5โวลต์ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอไฟ5โวลต์ของเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยมัน มันได้มาจาก เนี่ย เนี่ย5โวลต์ชัดๆเลย อันนี้เป็นเซ็นเซอร์แมป ก็คือ5โวลต์ ถ้า5โวลต์5โวลต์มาจากไหน5โวลต์มาจากตัวนี้ ตัวนี้คือไอพีซีเอ็มนี่ยมันรับบทหนักมากเลย มันมี คือยังไม่รู้ผมยังไม่รู้ว่าตัวไหนมันเป็นรักเลเตอร์แต่ที่เรารู้กันเสมอมาว่าเราเปลี่ยนแคปก็คือแคปพวกนี้มันเป็นแคปที่ถ้าไม่ใส่แคปหรือแคปมันเสียเนี่ย ตัวรักเตอร์ไอ IC เนี่ยมันไม่ทำงาน ง่ายมากเพราะฉะนั้นพอไล่ไล่วงจรมาเราก็จะรู้ว่า คือไล่คอนเนคเตอร์ไม่ไล่วงจร ไล่คอนเนคเตอร์มานี้เราก็ไปเอาข้อมูล มีอยู่หกสิบพิน เรารู้ว่าที่ 1 อันที่ 2 เพกเซนเซอร์ต่างๆ อันนี้ก็จะมีเขียนว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนะครับ พอมาถึงตรงนี้ ผมก็ร้อง โอ้โอเค ขา 6 5โวลต์นี่นะครับ ขา 7 8โวลต์พอเรารู้ว่ามี2ไวมี2 ไฟที่ออกไป แต่8โวลต์เนี่ย ไม่รู้ไปใช้ที่ไหนมั่งแต่ก็เออเอาเถอะนะครับ5โวลต์พอผมต่อเสร็จปุ๊บผมก็ต่อมิเตอร์เรียบร้อยนี่ผมก็คีบที่5โวลต์ นะครับ ก็คือคีบตรงนี้ นี่คือ5โวลต์เซนเซอร์ ผมก็ คือ คือสาเหตุที่ผม เนี่ยคีบมา เนี่ย ก็ ได้ ผมก็วัดมา 5 โวลต์เป๊ะเลย แสดงว่าบอร์ดเนี่ยเผลอเนี่ย อาจจะทำงาน แต่ว่าเสียฟังก์ชันอื่น อาจจะแบบ พวก ลูกสูบ ไม่ครบ ไดเวอร์ไม่ทำงาน เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที แต่ว่าเดี๋ยวผมทำ คือ คือหลักการในการออกแบบกล่องคือทำสแตนด์อะโลนเนี่ย มันจะต้อง เข้าใจพวกไวริ่งตรงนี้นิดหนึ่งพอสรุปมาผมก็สรุปไวริ่งมาที่คิดว่ากะกะนี่ก็นั่งใช้โปรแกรมเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนมาก็อันนี้ก็คือกะว่าใช้สายประมาณนี้คือไม่ได้ใช้หมด ก็คือว่าเป็นสายที่มินิมัมมินิมัมในการที่มันทำให้รถสตาร์ทได้ ก็คือพวกเซนเซอร์ต่างๆนะครับพอเรารู้เซนเซอร์ ตอนเนี้ผมก็วัดและกล่องทำงานได้ เราก็มาดูผมป้อนที่ 12.8 นะครับ ก็สภาวะปกติ อันนี้ก็บอร์ดก็ทำงาน ถ้าผมเอาขา ACC ออก ใช่ไหมเนี่ย มันก็ยังทำงานอยู่ผมก็ยังแปลกใจคือบอร์ดนี้มันอาจช็อตอ่ะ ศูนย์ละอ๋อ มีค่า4โอเคเข้าใจละอันนี้ก็พอพอกด สวิตช์กุญแจ มันก็ทำงานมีกระแสไหลนะครับก็ตามนี้ เดี๋ยวเราก็มาว่ากันสเต็ปต่อไปผมจะทำเป็นเอ่อเทอร์มินอล คอนเนคเตอร์ก็คือเอาพวกนี้มาไลน์นัตามแบบอย่างนี้เลยก็จะมาใช้เฉพาะขาที่สำคัญพวกเซ็นเซอร์แล้วหัวฉีด ต่าง ๆ เสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้แหละ ไป ลองบนแท่นเครื่อง ให้มัน สตาร์ท ได้ก่อนส่วน พอ สตาร์ท ได้แล้วมันจะแบบสะอึกหรือมันจะสมูทก็ว่า อีก ที นะครับ วันนี้เอาเท่านี้โอเคนะครับ ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย